เอาละค่ะมาถึงทักษะชีวิตในชุดที่ 2 เมื่อตะกี้เป็นเรื่องของการดูแลใจของเด็กนะคะที่จะทำให้เขารู้สึกภูมิใจ รู้สึกมีค่า รู้สึกตระหนักรู้รู้จักเข้าใจตัวเอง และรู้สึกการและรู้เท่าทันการจัดการอารมณ์ของตัวเอง ชุดที่ 2สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันค่ะ นั่นคือทักษะของการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะ การคิดสร้างสารรค์ รวมทั้งการ คิด ตัดสินใจแก้ไขปัญหา 3 ข้อหลังจะเป็นเรื่องของการพัฒนาส่วนของ cerebral cortex หรือสมองส่วนหน้าหรือสมองส่วนคิดที่ผู้ใหญ่มักคาดหวังให้เด็กวัยรุ่นได้มีส่วนนี้มากกว่าระบบสมองส่วนอยาก นี้เรามาดูกันนะคะ วิธีการที่จะทำให้เขาคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ กระบวนการทำอย่างไร กระบวนการทำให้เด็กคิดได้ วิธีการที่จะทำให้เด็กคิดได้ สิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้มากก็คือ ต้องใช้คำถามที่ทำให้เขาคิด การที่ทำให้เขาคิดแล้วคิด คิดซ้ำคิดซ้ำคิดซ้ำคิดซ้ำหรือคิดแตกแตกต่างออกไปที่ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ได้ แนวทางของมันเป้าหมายของมันคือ 1 เราต้องการให้เด็กคิดรอบ เวลาที่เด็กจะต้องทำอะไรลงไปเนี่ยเราอยากให้เด็กมองหลายมิติหลายมุมมองของทางเลือกของช้อยส์ต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต อันที่ 2 เราอยากให้เขามองเรื่องนั้นมองไกล การมองไกลคือการมองให้เห็นถึงอนาคตสุดท้ายปลายทางในสิ่งที่เขาตัดสินใจเลือกกระทำมันลงไป ถ้าเด็กตัดสินใจได้ถึงอนาคต เด็กจะบอกได้ว่าปัจจุบันควรไปทางไหน อีกอันหนึ่งก็คือการคิดลึก การคิดลึกหมายความว่า การคิดเห็นรากอดีตที่มาที่ไปของพฤติกรรมอันนี้ว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไร เขาเลือกแบบนี้เพราะก็ต้องเขาก็ต้องการมีคุณค่าหรือเขาอยากเห็นเขามีความสุข หรือเขาอยากเห็นอะไร การเห็นที่มาของพฤติกรรม และมองให้เห็นถึงวิธีการทางเลือกหลากหลาย วิธีของพฤติกรรมบวกถึง อนาคตปลายทางที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยยังคิดได้มากขึ้นนะคะ กระบวนการคิดวิเคราะห์อันหนึ่งที่น่าสนใจที่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่หรือคุณครู จะสามารถใช้ได้อย่างดีเพื่อพัฒนาสมองส่วนนี้ให้มากขึ้น คือกระบวนการ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เราเรียกว่า experiential learning ค่ะ กระบวนการนี้จะมี 4 ขั้นตอนที่สำคัญสำคัญประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนของการทำประสบการณ์ หรือดึงประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งหนึ่งที่เราต้องการให้เด็กเรียนรู้เอามาใช้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราชวนให้เขาสะท้อนความคิดความรู้สึกต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่นนะคะว่าวันหนึ่งเด็กหรือว่าลูกของเราหรือลูกศิษย์ของเรามาบอกว่าคุณครูคะ คืนนี้หรือว่าคุณแม่คะคืนนี้หนูขออนุญาตไปดูหนังรอบกลางคืน กับเพื่อน4ีหคน ในที่นั้นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรือเปล่า ความกังวลใจของผู้ใหญ่แทนที่เราจะบอกว่าหยุด อย่า แม่เป็นห่วง หรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ทำแบบนั้น แต่เราจะใช้วิธีการแทนก็คือว่า การที่เราจะต้องไปเนี่ยไปอย่างไรไปกี่คนเราลองถามบริบท หลังจากถามบริบทก็คือการได้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือการดึงประสบการณ์ต่างๆ มีเพื่อน มีเราเคยไปไหม เคยไปอย่างไรถ้าไปครั้งแรกเนี่ยหนูคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรคนอื่นที่ไปแล้วมันมีอะไรมันมีทางไหนที่จะเกิดได้บ้าง หลังจากที่ไป 1 2 3 4 เมื่อเขามองรอบอย่างนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะทำขั้นที่ 2 ก็คือพ่อแม่บุคปกครองถามเขาไปเลยค่ะว่าเขา คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์หรือประสบการณ์ที่เขาเคยได้รับมาจากสิ่งเหล่านี้ จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ได้เขารู้สึกกับมันอย่างไร หลังจากนั้น เข้ามากระบวนการที่ 3 ก็คือชวนเขาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่เขาจะเกิดเหตุการณ์ 1 อันตราย2ไม่อันตราย 3 อันตรายในแถบมิติที่แตกต่างกัน และเขามีวิธีการจัดการมันอย่างไร เขามีวิธีการรองรับมันอย่างไร ต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น และผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรเขามีหลายช้อยส์ให้เลือก ซึ่งเขาเลือกได้และเขามองให้เห็นถึงอนาคต มองรากลึกที่มาและมองปัจจุบันอย่างรอบด้าน ขณะที่ทำให้เขามองอย่างรอบด้านคำถามของผู้ใหญ่มีความสำคัญอย่างยิ่งคำถามผู้ใหญ่จะเป็นปลายเปิดทั้งหมดนะคะว่า แล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา หลังจากนั้นชวนเขาไปสู่กระบวนการสุดท้ายคือการประยุกต์ใช้ หรือสิ่งนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์มาถามเขาว่า จากกระบวนการทั้งหมดหนูได้เรียนรู้อะไร หนูคิดว่าหนูจะเลือกทางไหน เพราะอะไร และเขาจะต้องพร้อมสำหรับการรับผิดชอบผลที่อาจเกิดจากสิ่งที่เขาไม่คาดฝัน เขามีแนวทางอย่างไร กระบวนการเหล่านี้จะชวนให้เด็ก คิดวิเคราะห์แยกแยะและสร้างสรรค์ในหลายหลายมิติมุมมองทำให้เขาสามารถมองรอบมองไกลและมองลึกได้อย่างแท้จริงโดยที่เราไม่บังคับว่าเขาห้ามไปนะ สิ่งที่จะไปจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา เพราะเรารู้ว่าสมองของวัยรุ่นไม่พร้อมสำหรับการบอกกล่าว แต่สมองของวัยรุ่นพร้อมสำหรับการเชื่อม เชื่อมโยงเชื่อมต่อ โดยไม่จำเป็นต้องไปมีประสบการณ์ตรงแบบนั้น แต่สามารถใช้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เขาเคยได้ยินได้ฟังมาจากสื่อหลากหลายจากหลายๆทาง หลายช่องทางมานั่งวิเคราะห์ และชวนคุยแบบนี้ก็จะได้นะคะ กระบวนการดังกล่าวช่วยให้กระบวนการคิดและตัดสินใจของเด็ก มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น กระบวนการทั้งหมดมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นได้อย่างมากมาย กระบวนการดังกล่าวจะทำให้การคอนเน็กชันหรือการและการเชื่อมโยงสมองส่วนคิดวิเคราะห์ที่เราเรียกว่าสมองส่วนหน้าหรือซีเบิลคอร์เทกในชั่วโมงที่ 1 แข็งแรง เมื่อทำให้เขาแข็งแรงบวกกับการทำให้ใจของเขาได้รับการดูแลในมายเซ็ตที่ 1 ของของทักษะชีวิตก็จะทำให้ 2 ตัวนี้ค่ะ มันดำเนินเข้าไปได้อย่างดีและทำให้เด็กเกิดความปลอดภัย โดยที่เขาไม่รู้สึกอึดอัดที่จะไม่ได้ทำหรือเขาจะไม่รู้สึกขัดใจหรือไม่ต้องแอบทำแต่เขากล้าที่จะมาดิสคัตหรืออภิปรายหรือพูดคุยในประเด็นต่างๆ ที่อาจเป็นไปได้ ผ่านการให้ข้อมูลรอบด้านจากผู้ใหญ่ใจดี และมีคุณภาพเพียงพอ ก็จะทำให้เขาอยู่รอดและปลอดภัย เราพบว่า mindset หรือกระบวนการสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มที่ 1 3 ข้อ ในเรื่องของการดูแลใจนั่นคือการทำให้ระบบลิมบิกของเขาเนี่ยแข็งแรงบวกเซตที่ 2 ที่จะทำให้ cerebral cortex หรือสมองส่วนคิดเขาทำงาน มันก็จะเชื่อมโยงกันพอดีที่ทำให้เด็กคนหนึ่งสำเร็จได้อย่างปลอดภัยและเป็นสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ